ตอนนี้นะฮะพอน้ำลงไป 2 เมตรปั๊บนะฮะกระไดก็จะค่อยๆ สมุดลงไปนะฮะโดนแรงดันน้ำนะจากสลิงนะฮะก็จะมีการลงไปช้าๆ และตรงนี้ก็จะอยู่นิ่ง สวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับ ผมบอมจกมกครับ และวันนี้นะฮะผมอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะมาดูกันนะวันที่ 6 เป็นวันที่จบกับแพร3คูณ3และสะพานให้บิดครับ ท่านผู้ชมครับดูครับ และนี่คือนะครับแพร3คูณ3กับสะพานไฮบริด ที่เราได้ทำการจัดสรรให้กับลูกค้าตามใจแล้วนะครับ สมหวังกันเลยทีเดียวนะสำหรับคุณแม่นะครับ ประพัดสองที่ต้องการนะแพจากการที่นะฮะจะต้องเดินทางเรียบไม่พอนะฮะจะต้องมีกระไดอีกด้วยฮะและกระไดนี้จะมีการใส่สลิงนะลอกเพื่อที่นะฮะรองรับน้ำลงไปอยู่ 2 เมตรท่านผู้ชมครับ และแน่นอนครับ งานจะเสร็จไม่ได้นะฮะต้องทีมทีจีหรือทีมธนาบอมของเรา เดี๋ยวเราไปพบกันกับทีมของเรากัน และให้รู้กันเลยว่าช่างของเราชื่ออะไรบ้างตามมาครับ และ เรามาพบกับช่างของพวกเรากันนะครับในทีมทีจีกับติดช่างสี และช่างเอดเดินเชื่อมครับ และช่างดำนอนเชื่อมครับ และช่างนิดรวมมิดครับ และช่างหนึ่งเขียนแบบค่ะ เอาละครับทุกท่านนะครับที่ได้ยินเสียงช่างแต่ละท่านตอนนี้นะฮะผมอยากให้ทุกคนนะฝากไปด้วยนะครับ กับช่างที่ทำแบบ ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า3คูณ3หรือแพร3คูณ3สะพานไฮบริด เรามาฟังความพร้อมของเขากันครับทีจีทีจีอ่านะครับผมนะตอนนี้นะหลายๆคนนะฮะได้คงเห็นแล้วนะครับกับภาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้และใบหน้าช่างของแต่ละท่านนะครับและขอฝากไว้ด้วยกับ บริษัทธนบอมคอนทัชชั่นกรุ๊ป ซึ่งทำแพรซ่อมแพรกู้แพร และยังให้ออกแบบแพรดีๆ อย่างนี้อีกด้วย และพบกันใหม่นะกับแพรต่อไปจะเป็นจังหวัดไหน เจอกันครับที่จี เรามาอธิบายกันนะครับว่าสะพานไฮบริดจะทำงานอย่างไรนะครับ แน่นอนครับนะเราจะมีการยึดเสานะสองเสา เบ้านี้ก็จะวางไฟนะโคมไฟได้นะครับที่ลูกค้าขอนะครับ และก็ลงไปยังไงเมื่อมีการนะครับน้ำลงไป 2 เมตร พอน้ำลงไป 2 เมตรปั๊บนะกระไดนะที่อยู่ตรงนี้นะทำให้นะฮะกับ ที่มีข้อเข่าเสื่อมนะก็สามารถเดินลงไปได้แบบสบายๆนะครับไม่ต้องกังวลว่านะฮะจะลงไปไม่ได้ ตอนนี้นะฮะพอน้ำลงไป 2 เมตรปั๊บนะฮะกระไดก็จะค่อยๆสมุดลงไปนะฮะโดนแรงดันน้ำนะจากสลิงนะฮะก็จะมีการลงไปช้าๆ และตรงนี้ก็จะอยู่นิ่งนะสลับแผ่นเรียบนี้ก็จะอยู่นิ่งไม่มีปฏิกิริยาใดๆ นะครับและด้านล่างก็จะมีทุ่นนะฮะนะน้ำหนักอยู่ที่เกือบ 60 โลนะคอยนะพยุงนะถ่วงนะฮะให้นะครับกระไดนี้ลงไปนะครับช้าช้าสมูทลงไปช้าช้าถ้าน้ำลง พอน้ำขึ้นปั๊บนะฮะก็เกิดแรงดันน้ำขึ้นมาปุ๊บ กระไดนี้ก็ขึ้นมาช้าช้านี่แหละครับระบบ ไฮบริด ซึ่งไม่ต้องใส่น้ำมันนะ และไม่ต้องใส่เชื้อเพลิงใด ๆ เลย เพียงแค่สลิงและทุ่นเท่านั้น กรรมวิธีจะทำอย่างไร เราบอกไม่ได้ ถ้าอยากได้ มาให้เราจัดได้นะครับกับทีมงานธนาบอม หรือทีจีกับผมบอมจกมก ต้องขอสวัสดีคุณแม่ประพัสสอนครับผมค่ะสวัสดีโอ้คต้องขอขอบพระคุณมากเลยที่ให้ทางบริษัทธนาบอมทำแพรบอมอยากถามคุณถามคุณแม่ว่า เกิดอะไรขึ้นที่อยากทำแพรอืมมันก็อยากจะรีแลก์นะครับอยากจะสบายสบายเพราะว่ามันมีดาดฟ้าแล้ว แต่ว่ามันยังไม่มีในน้ำอ่าฮะอืมก็เลยอยากได้ เราอยากได้ และการอยากได้ครั้งนี้มันคือความสุขส่วนตัวไหมที่บอกพูดได้ไหมครับ ส่วนตัวค่ะส่วนส่วนตัวส่วนตัวอืมและก็นะฮะที่สำคัญที่สุดแพรนี้นะฮะเป็นแพรที่เราใส่ไดโวได้ด้วยใช้งานได้หกตัว เพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นฟาร์มปลาดุกนะครับนะชื่อเต็มๆว่าสยามฟาร์มปลาดุกนะซึ่งมีปลาดุกเยอะมาก ขอบอกเลยตรงนี้ และที่สำคัญที่สุดเลย เป็นแพรที่เดียวของโลกผมขอพูดคำนี้เลยว่ามันเป็นแพรสองระดับ คุณแม่รู้สึกว่ายังไงกับการที่แบบว่าให้ทำแบบนี้อย่างนี้แล้วอยากได้แบบเนี้ยและทำมาได้แบบเนี้ยคุณแม่รู้สึกยังไงครับตอนนี้ โอเคค่ะ ที่นี้ว่าเข่าเรามันเสื่อมแล้วก็เราลงมันก็จะลำบากนิดนึงครับ ทีนี้เราแพรของเราเนี่ย มันจะต้องมีการว่าใช้น้ำที่บ่อมันจะต้องขึ้นลงทีนี้ถ้าเกิดเราถ้าเราไม่ทำแบบไฮบริดเนี้ยมันก็จะขึ้นลงไม่ได้ครับ เราก็ต้องทำแบบนี้มันจะได้ขึ้นลงได้สำหรับน้ำนะ ที่เราจะต้องใช้น้ำต้องลงไปถึงสองเมตร ที่คุณแม่กล่าว นะพอน้ำลงไป 2 เมตรปั๊บเนี่ย มันจะมีสะพาน 2 แบบที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะก็จะเป็นแบบเรียบและอีกแบบนึงจะเป็นกระไดขั้นลงไปใช่มัน มันก็สวยนะนะ และก็ขออนุญาตถามบอมอยู่กับคุณแม่ถึง 5 วันเลยนะ ห้าวันซึ่งคุณแม่ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยที่แบบว่าให้นะทีมงานของเรานะรวมของบอมด้วยนะ ได้พักกันแล้วมีห้องให้ และที่สำคัญที่สุดคืออาหารอาหารให้กับพวกเรานะเป็นอะไรที่แบบว่าก็บอมถามแล้วว่า คุณแม่ได้เป็นเชฟมาก่อนไหมอะไรไหมเพราะอาหารอร่อยมาก ไม่ไม่ไม่ไม่เลย ไม่เลย แม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านแต่ทำอาหารอร่อยมากนะครับนะ อยากถามอีกครั้งหนึ่งแพรที่แม่เห็นเนี่ย ถูกใจไหมครับถูกใจค่ะถูกใจอืออันไหนไม่ถูกใจก็ติติงเลยอ่าฮะติติงพอถูกใจก็จบครับอ่า อันไหนไม่ถูกใจก็ติติงเลยติติงต่อหน้าเลยอ่าแล้วก็บอกกันแล้วก็เปลี่ยนแกลงใช่ใช่เดี๋ยวนั้นเลยเรื่องสีไม่ถูกใจก็เปลี่ยนเลย ท่านจะเห็นนะฮะบางช่วงบางตอนที่คุณแม่นะ ให้ปาดสีที่แพรผมตื่นเช้ามาโอ้คุณแม่ออกแบบเองเหรอไม่ ฉันต้องการสีนี้ ลองทุกสีลองทุกสีเราก็ได้สีประทับใจไปแล้ว ใช่ใช่เอาทุกสีเลยคุณลูกมิสเตอร์การมีอันขัดแย้งกับคุณแม่เรื่องแผนครับ ไม่มีค่ะเรื่องเรื่องลูกทุกคนไม่มีไม่มีพี่สยาม ไม่มีทุกคนเห็นด้วย ก็เขาก็ตามใจตามใจอ่าก็ไม่เชิงเห็นด้วยแต่ตามใจทุกอย่างอ่ะเพราะคุณแม่จะเอาอะไรก็เขาก็ตามใจโอ้และทีเนี้ยเป็นสะพานที่ไฮบริดไฮบริดอย่างไรที่เราได้กล่าวไปแล้วท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นสะพานสองระดับ เพื่อที่จะให้น้ำนี้ที่เป็นที่พักน้ำนะที่พักน้ำของคุณแม่ เพื่อทำการไปส่งให้กับปลาดุกอีก อีกบ่อหนึ่งใช่ใช่และเป็นที่ใส่ไดโวอีก 6 ตัว แล้วก็เป็นที่พักผ่อนพักผ่อนมันรวมมิดเลยครับ อ่าเพราะเดี๋ยวกลางคืนเราจะติดไฟให้มันสวยๆอ่ามีไฟ แล้วก็หัวค่ำก็ไปนั่งพักผ่อนอ่าก็ก็ดีนะ ไปอีกแบบหนึ่งนะทานข้าวด้วย คนแพรได้ได้ผมอยากให้คุณแม่ฝากกับท่านผู้ชมนิดนึงกับการทำแพรในทีมของธนาบอมครับค่ะดีค่ะ ดีมากเลยทำไม่พักเลยสี่ทุ่มห้าทุ่มนะ เดินไปบ่นด้วย ว่าต้องพักว่างแล้ว พอทานข้าวพอแล้วข้าว กดกิ่งก็แล้วกดกิ่งก็แล้วก็ไม่มา คือเราอยากจะทำให้มันแบบเสร็จให้ไวที่สุด อยากจะแจ้งให้ทราบว่าสามคูณสามมีสะพานห้าเมตรเนี่ยสามวันก็เสร็จแล้วครับ แต่มันมีสะพานไฮบริดเข้ามาเนี่ย เราต้องใช้เวลาอีกสามวัน ใช่รวมทั้งหมดหกวัน อืมก็เราใช้เวลาเพิ่มนะยังไม่เคยทำด้วยมันก็ ช้เวลานิดนึงครั้งแรกของโลกครับคุณแม่ นะฮะ ต้องขอขอบพระคุณอีกทีครับผม นะฮะ แล้วก็ฝากด้วยนะกับผมดีเจบอมจกมกนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดสับสไครต์ให้กับผมด้วย อย่าลืมครับ เราจะไปแพรที่จังหวัดอะไร และเจอกันครับ